การใส่รูปภาพและวาดภาพอาจไม่ได้ใช้งานบ่อยในโปรแกรมประเภท Spreadsheet แต่จะมีการใช้งานอยู่บ้าง เช่น การใส่ภาพโลโก้ของหน่วยงานไว้บนตารางข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน การใส่ภาพพนักงานไว้ในตารางข้อมูลพนักงานเป็นต้นนะคะ ซึ่งในการใส่รูปภาพทำได้โดย คลิกคำสั่ง insert เลือก image จากนั้นเลือก insert in cell เพื่อใส่ภาพในเซลล์ หรือ insert over cell เพื่อใส่ภาพด้านนอกเซลล์นะคะ ซึ่งก็จะแสดงหน้าต่าง insert image เช่นเดียวกัน เราสามารถเลือกที่จะแทรกภาพได้จากหลายแหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดคือการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยคลิกปุ่ม Choose an image to upload คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม open take a snapshot คือการถ่ายภาพจากกล้องคอมพิวเตอร์ โดยคลิกปุ่ม take snapshot แล้วคลิกปุ่ม select by URL คือการค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ตโดยระบุที่อยู่ของรูปภาพบนเว็บไซต์หรือ URL เมื่อทำการพิมพ์ URL ก็จะปรากฏรูปภาพตาม URL แล้วคลิกปุ่ม select Your Albums คือการแทรกรูปภาพจากอัลบั้มใน Google Photo ในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Photo อยู่แล้วนะคะ โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม select Google Drive คือการแทรกรูปภาพจาก Google Drive ในที่นี้เราจะต้องมีรูปภาพอยู่ใน Google Drive แล้วเช่นเดียวกัน โดยคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม select และสุดท้าย search คือการค้นหารูปภาพจาก Google Search โดยพิมพ์คำค้น แล้วคลิกปุ่มไอคอนค้นหา ก็จะปรากฏรูปภาพตามคำค้น คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการจากผลการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม select รูปภาพที่ถูกเลือกในแหล่งที่มาต่างๆ ก็จะมาแสดงอยู่บนเอกสาร ซึ่งก็สามารถคลิกค้าง ปุ่มบนขอบของภาพ ลากเพื่อปรับขนาดได้ คลิกค้างบนภาพแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้ ส่วนการวาดภาพ ให้คลิกคำสั่ง insert drawing ก็จะปรากฏพื้นที่สำหรับวาดภาพ ซึ่งสามารถแทรกรูปภาพก็ได้นะคะ หรือแทรกกล่องข้อความ แทรกเส้นรูปแบบต่างๆ หรือแทรกรูปทรงได้โดยคลิกปุ่มไอคอนเชฟ เลือกแบบรูปทรง แล้วคลิกลากเพื่อวาดรูปทรงลงบนพื้นที่สำหรับวาดภาพ สามารถคลิกค้างปุ่มบนขอบของรูปทรงลากเพื่อปรับขนาดรูปทรงได้ สามารถจัดรูปแบบรูปทรงได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีรูปทรง ใส่สีเส้นขอบรูปทรง ขนาดเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ และสามารถใส่ข้อความในรูปทรงได้โดยคลิกที่รูปทรง แล้วพิมพ์ข้อความ รวมทั้งสามารถจัดรูปแบบของข้อความ โดยเลือกข้อความ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ทำตัวอักษรตัวหนา ตัวเอียงทำเส้นใต้ ใส่สีตัวอักษร สีทาบอักษรหรือไฮไลท์ รวมทั้งการจัดรูปแบบย่อหน้า ทั้งการจัดการวางแนวข้อความในแนวนอน และแนวตั้ง หรือรูปแบบย่อหน้าอื่นๆ เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save and Close ภาพที่วาดก็จะมาอยู่บนเอกสาร และสามารถคลิกค้างบนภาพแล้วลาก พื่อเปลี่ยนตำแหน่งของภาพได้นะคะ ซึ่งการวาดภาพมักใช้สำหรับการตกแต่งเอกสาร หรือไม่ก็เพื่อใช้ประกอบการจัดรูปแบบตาราง ให้เอกสารมีความสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะคะ